สวัสดีครับผมก็มาพบกับภาค 3 นะครับผม จากภาค1ภาค2เนี่ยคิดว่าน่าจะจบแล้วนะครับ แต่สุดท้ายก็ คือคิดว่าน่าจะครอบคลุมหมดแล้วนะครับ แต่สุดท้ายก็ต้องมาต่อกันที่ภาค 3 ด้วยเหตุที่ว่าไอตัว Windows 7นะครับผมไอตัว Windows 7อ่ะตรงดิสพาร์ ไม่สามารถแบ่งแฟลชไดร์นะครับผม แบ่งแฟลชไดร์เป็น2 partition ได้นะครับ จะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับผม อันนี้ผมไม่ขอกล่าวถึงแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม จากตัวอย่างนี้ก็คือ ผมทำเสร็จแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแบ่งแล้วมัน คือดิสดิสผ่านนี่มองเห็นมองเห็นแฟลชได้มองเห็นอะไรทุกอย่างนะครับ แต่ว่าไม่ไม่สามารถที่จะแบ่งพาร์ติชันได้ ได้เป็น2เหมือนเหมือนอย่างพวก Windows 10 ครับ ก็เลย ก็เลยวันนี้ก็คือมีทูลตัวหนึ่งนะครับผมเป็น ทูล เล็กๆนะครับ แต่ว่าใช้งานได้ ได้ ได้แบบ คือดีมากครับผมใช้งานได้แบบครอบคลุมเลยแหละ เนี่ยครับ ถ้าดูจากดิสพาดนี่ก็คือผมแบ่ง แบ่งพาร์ติชันหนึ่งเนี่ยเป็น1กิกนะครับ แล้วก็ไอ้ตรงพาร์ติชันศูนย์เนี่ยก็คือที่เหลือของไอ้ตัวแฟลชไดร์ดจิกครับ แต่ว่าแบ่งไม่ได้นะครับ ต้องต้องใช้ทูนทูนตัวหนึ่งนะครับ ก็คือเนี่ยครับผม เป็นบูตไอนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับผม อันดับแรกนะครับผมก็เปิดบูตไอเข้ามาครับผม จาก จากนั้นก็ไปที่พาร์ทนี่ครับ พาร์ทแมนพาร์ทแมเนจตรงนี้นะครับ แล้วก็ พาร์ทแมเนจตรงนี้แล้วก็ไปกดที่ตรงคำว่า repartitioning นะครับตรงนี้ครับผม จากนั้นก็คือเดิมทีเนี่ยมัน มันจะเป็น single partition ให้เราเลือกเป็น เป็น multi partition นะครับ แล้วก็กดโอเคตรงนี้ ครับผม เสร็จแล้วตรง partition แรกนะครับ ให้เรากำหนดเป็น 1024 ก็คือ 1024เมกเป็น1 g ิกไบต์นะครับ แล้วก็ตรง label นี่ก็คือชื่อของมันให้เรากำหนดเป็นอะไรก็ได้ แล้วก็ตรง 2 กับ 3เนี่ยเราจะลบทิ้งเลยนะครับ ไม่ ไม่ ไม่แบ่งตรงนี้ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือ 6428 ตรงนี้ครับ ให้เรากำหนดเป็น NTFS นะครับ จากนั้นกด โอเคครับผม กด โอเค แล้วก็ รอ มัน format แล้วก็แบ่ง partition ครับ ขั้นตอน ขั้นตอนนี้นะครับ มัน ถ้าเกิดใน Windows 7 เนี่ย มันจะแบ่งหรือว่า มองเห็นได้ทีละ partition นะครับ หมายถึงว่า อ่าตะกี้ผม ผมไม่ได้ใส่ label ตรงนี้ หมายความว่า ไอตัว หมายความว่า ไอตัว drive ตรงนี้ครับผม drive drive e ตรงเนี้ย ถ้าเกิดเราจะ ถ้าเกิดเราจะมาใช้ตรง partition ที่ 2 เนี่ย จะไม่ได้นะครับ ก็คือจะ จะดึง จะดึงขึ้นมา เนี่ยเราจะมองเห็นแค่ทีละ partition นะครับ นี่คือข้อจำกัดของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อตรงนี้แป๊บหนึ่ง label ตรงนี้เป็น USB data ละกันครับ ก็ทำทีละ partition นะครับ ก็คือทำพาร์ติชันแรกก่อนที่เป็น UEFI นะครับ จากนั้นก็ต้องซ่อนต้องซ่อนไอตัว ไอตัวแรกนะครับผมซ่อนไอตัวแรกแล้วก็ตัวที่ 2 ได้ถึงจะโผล่มาขั้นตอนการการทำ USB USB แบบ Duo Boot อ่ะก็คล้าย ๆกับพวกภาค1กับกับภาค 2 นะครับ ก็คือ Copy นะครับผม Copy ทั้งหมดเลย ยกเว้น ไอตัว ไอตัว ซอส ตรงนี้ครับ ก็ปีทั้งหมดเลย ยกเว้น ไอตัว ซอส ตัวนี้ แล้วก็กด เนี่ย ครับ send to partition ที่เราแบ่งก็คือ e ไปตรงนี้ครับผม เสร็จแล้ว ไอตรง ซอสตรงเนี้ยให้เรา Copy ไปนะครับ เพราะว่าต้องต้องใช้ตรงนี้ด้วย เสร็จแล้วไปไป Copy ไอ้ตรงบูตตรงนี้ด้วยครับผม แต่ว่าเราคือไฟล์ทั้งหมดในซอสเนี่ยเราจะ Copy แค่ไอ้ตัว ไอ้ตัวไฟล์ที่ชื่อบูตอย่างเดียวนะครับ ส่วนทั้งหมดในเนี้ย ที่เหลือเนี่ยก็คือจะไปไว้อีกพาร์ติชันหนึ่งคล้ายๆ กับพวกภาค 1 กับภาค2 นะครับ ตรงนี้ก็คือเราเลือกตรงบูตนะครับผม กดกลุ่มอันเทอร์เน็ตหนึ่งที่นะครับ มาที่ edit edit แล้วก็ copy to folder นะครับ กดเลือกเข้าไปครับผม จากนั้นก็ไปหาได้ตรงนี้ครับผมไดอีตรงเนี้ยซึ่งมันจะไม่มีโฟลเดอร์ที่ที่เป็นที่โฟลเดอร์ซอสนะครับ เราก็สร้างโฟลเดอร์ให้ให้มันหนึ่งหนึ่งอันนะครับ เสร็จแล้วก็คำว่าซอฟเมื่อสักครู่ที่เรา Copy มา ก็กดวางครับผม กดวางเสร็จแล้วก็กด ปุ่ม Copy ครับผม กดปุ่ม Copy แล้วก็รอนิดหนึ่งนะครับ เสร็จแล้ว ไอ้ ไอ้ ตรงเนี้ย เราจะ เอาทั้งหมดในนี้ไปไปใส่ในอีกไดร์หนึ่งก็ได้นะครับผมก็คือ Copy ไปทั้งโฟลเดอร์เลย หรือเราจะไม่เอาบูตตรงนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเกิดเราไม่เอาบูตก็คือ เนี่ยครับให้กดอินเทอร์เน็ตหนึ่งครั้งนะครับผม แล้วก็มาที่ Edit เหมือนเดิมนะครับ เลือกตรง Invert Selection นะครับ ก็คือ ก็คือเลือกทั้งหมดแต่ว่า ไม่เอาไอ้ตรง boot vim ครับผม boot vim ที่เราติ๊กที่เราติ๊กติ๊กไว้ครับ กด invert selection ตรงนี้ครับผม แล้วก็เหมือนเดิม เหมือนเดิมก็คือไปที่ เนี่ยครับ กด alternate ทันทีแล้วไปที่ edit จากนั้นก็ copy to folder แล้วก็ไปเลือกเป็นไปเลือก partition นี้ แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ให้มันแล้วก็ copy วางครับ แต่เดี๋ยวรอ รอไอตัว รอไอตัวนี้ก่อนครับ ที่มันกำลังก๊อปปี้อยู่เนี่ยอ่าเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะครับผม ตรงนี้ตรวจสอบรายละเอียดอีกรอบนะครับ ก็คือ Active แล้ว Active แล้ว เป็นแฟลชองนะครับผม แล้วเราก็ ตรง partition แรกนะครับ ผม ก็คือเสร็จแล้วขั้นตอนการทำก็คือเสร็จแล้ว เหลือ partition ที่2 ตรงนี้ ตรงนี้เรากดเลือกหนึ่งทีนะครับผม เสร็จแล้วก็มาที่ modify id กดเข้าไปหนึ่งทีครับผม แล้วก็เลือกไปที่เนี่ยครับ type id เนี่ยเลือกไปที่คำว่า 1c ตรงนี้ครับผม 1c นะครับ hidden fat 32 lba ตรงนี้ครับผม เสร็จแล้วก็กดโอเคโอเคแล้วสถานะมันก็จะเป็นเนี่ยครับ สถานะตรงนี้เป็น hidden ละ hidden set ครับ เราก็มาเลือกตรง partition ที่ 2 ตรงนี้ครับ กดตรง set accessible นะครับ ตรงนี้กดไปหนึ่งที กดไปหนึ่งทีแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ รอไปแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วจะสังเกตเห็นว่า ไอตัว e ไปเนี่ย เมื่อสักครู่ที่ว่าเป็นได E ครับผม มันจะสลับกันก็คือ ตรง USB data จะกลายเป็นได E ละ แล้วก็เรามาดูตรงหน้า MyCom ครับผม เนี่ยครับจะเปลี่ยนไปละ แล้วก็เมื่อสักครู่ที่เราเนี่ยครับ ที่เราเตรียมไว้เนี่ย กดอันเทอร์เน็ตหนึ่งที่นะครับ เพื่อให้เห็นเมนูบาร์ตรงนี้ แล้วก็เลือกตรง edit จากนั้นกดคำว่า copy to folder copy to folder แล้วก็ไปหา ไอตัวเนี่ยครับ ไอตัว UB flash drive ของเรา กด new นะครับ เพราะว่าในนั้นยังไม่มีอะไร เราก็เลือกกด make new folder ตรงนี้ครับ แล้วก็ ไอคำว่าซอสที่เรา copy มากดวางครับ กดวางแล้วจากนั้นก็กดคำว่า copy ครับ ผม เราก็จะไปดูว่าในนั้นอะเราเนี่ยครับ มันก็จะมาประมาณนี้ ตรงหน้าบูตไอเนี่ยตรงพัทพาร์ติชันแมเนจเมนต์เนี่ย จะเสร็จ เสร็จแค่นี้นะครับผมเสร็จเสร็จเพียงเท่านี้แล้วก็ ไปตรวจสอบความไปตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบนะครับผม ก็คือไปดูตรง partition ไม่ใช่ครับ ตรง process mbr กับ process pbr เนี่ย กดเข้าไปดูครับผม ถ้าเกิดมันตรงนี้ครับผม ตรง windows nt 6 x mbr เนี่ยถ้าเกิดมันบอกว่า u n n o w เราก็แค่กดตรง install config ครับผม แล้วก็ตรง process pbr ตรงเนี้ยตรง process pbr ตรงเนี้ย ก็คือเลือกเป็นบูต mgr ตรงนี้นะครับผม ส่วนไอ้พวก group for dot nt loader ก็คือจะ จะเป็นพวกเนี่ยครับที่มันอธิบายก็คือจะเป็นพวก xp ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเป็นพวก linux ครับผมเป็นพวก group for dot เป็นพวกตระกูล linux นั่นแหละถ้าเกิดมันเป็น u n w n นะครับ ตรง boot mgr boot record ตรงเนี้ยถ้าเป็น u n w n แล้วก็แล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับผม เสร็จแล้วก็ install config ตรงนี้แล้วก็ตอบโอเค ก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเพราะงั้นไอ้ตรงหน้าบูตไอเนี่ยครับผมก็จะเสร็จเพียงแค่นี้นะครับ สรุปขั้นตอน 3 อย่างก็คือ1กด p a ร์ Manage ตรงนี้ครับ แล้วก็เลือกตรง Repartition Repartition จากนั้นก็เลือกเป็น Multi Partition ตรงนี้ เลือกเป็นมันติพาร์ติชันตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้ให้ใส่เป็นพันยี่สิบสี่ตรงนี้ label ก็คือชื่อของมันส่วน 2 กับ 3 เนี่ย ให้ใส่เป็น 0 0 ส่วน 4 เนี่ย ให้เลือกเป็น ntfs นะครับ เพื่อที่ว่าอะไรนะครับผมจากภาค 1 และภาค 2 จะบอกว่า ถ้าเกิดเป็น ntfs เนี่ย จะสามารถใส่ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า4จิกได้นะครับ เลือกเป็น ntfs ก็คือแต่ว่า ในส่วนเนี้ยจากในตัวอย่างนะแฟลชได้มันมีแค่8นะครับผมจริงๆไม่ ไม่จำเป็นก็ได้ที่ว่าจะมาแบ่งอย่างนี้นะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเป็นแฟลชไดร์ที่เป็น16กิก32 64 อะไรเงี้ยเรา เราจำเป็นต้องทำนะครับ เพราะว่า 1 มันบูตได้ทั้ง MBR แล้วก็ U บูตได้ทั้ง Legacy แล้วก็ UEFI นะครับ แล้วก็ 2 ก็คือเราสามารถใส่ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า4จิกได้ครับ แล้วก็ 3 เราสามารถซ่อน partition ที่เป็นตัวบูตนะครับผมไอตัวหัวบูตตรงเนี้ย partition ที่1 ตัวเนี้ย ซ่อนไว้ก็คือเพื่ออเพื่อเราเพื่อเพื่อที่เราเผลอไปกดลบนะครับผม หรือว่าเราเผลอไปฟอร์แมตมันหรือว่ามีไฟล์พวกมันแวร์หรือ ไวรัสเข้าไปก่อกินพวกไฟอ์กอีนะครับ ถ้าเกิดดูในเคยดูคลิปภาคหนึ่งภาคสองนี่ก็คือจะเข้าใจครับผมว่าเหตุผลทั้งหมดคืออะไรครับ ตรงนี้ก็ถ้าเสร็จตรงนี้เสร็จทั้งหมดก็ก็จะปิดนะครับผมขั้นตอนทั้งหมดของบูตไอก็จะมีประมาณนี้นะครับ จริง ๆ บูตไอมันมีเมนูเยอะมากนะครับ มีเมนูหรือ คือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ดึงมาจาก ไอตัว Windows เองนี่แหละ แต่ว่ามาใส่เป็น GUI ตัวเนี้ย เพื่อที่จะเพื่อที่จะไม่ต้องพิมพ์คำสั่งเหมือนในภาค 1 กับภาค2ครับผม ก็จะมีทั้ง dis dis image bcd ครับผม มี utility มี EFI ครับ แล้วก็ตรงเนี้ยคอมมนไลน์ก็จะไปใช้พวก ขียนแบตไฟล์นะครับผม สร้างแบตไฟล์แบบดับเบิลคลิก ขึ้นมาแล้วก็มันสร้างโน่นสร้างนี่ให้อัตโนมัตินะครับ ก็ตรงนี้ก็ก็ต้องลองไปศึกษาดูนะครับผมคำสั่งค่อนข้างเยอะ ส่วน UE ไปนี่ก็ UE ไปเนี่ย ที่จริงๆมันจะมีปุ่มปรากฏตรงนี้นะครับ แต่ว่าด้วยความที่แบบ Windows 7 ตัวเนี้ย ที่ ที่ผมลงในตอนแรกนะไม่ได้แบบไม่ได้ลงแบบเป็น UE ไปนะครับ ปุ่มมันก็เลยจะไม่ขึ้นจริงๆจะมีคำว่า Start ตรงนี้ Start หรือ Reboot นี่แหละ เพื่อวิ่งเข้าสู่เมนบอร์ดไบออดของเรานะครับผมลืมอะไรไปอย่างนะครับผมก็คือ ไอตัว boot ice เนี่ย น่าจะยังไม่จบตรงนี้นะครับผม เพราะว่า ตอนนี้มันไอแฟลชไดร์ของเราเนี่ย มันจะยัง มันจะเป็น Dual Boot ยังไม่ได้นะครับ เราต้องไปทำไฟล์อีกไฟล์หนึ่งนะครับ เพื่อที่ว่าจะให้แฟลชไดร์น่ะ บูตเป็น UEFI ได้นะครับ เทคนิคนี้นะครับผมก็คือให้เราไปที่คำว่าเนี่ยครับเข้ามาที่แผ่นไอตัว Windows 7 เนี่ย เข้ามาที่คำว่า source นะครับผม จากนั้นไปหาไฟล์ที่ที่ชื่อว่า install ตรงนี้เป็น install.vim นะครับ เนี่ยครับนามสกุลก็คือ .vim ให้เราเปิดขึ้นไปนะครับผม เปิดเข้าไปนะครับ เปิดเข้าไป จากนั้นไปที่ ไปที่โฟลเดอร์ที่เขียนว่า Windows ครับผม แล้วก็โฟลเดอร์ที่เขียนว่า boot นะครับ บูตเสร็จแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เขียนว่า EFI ครับผม EFI แล้วก็ ไปดึงไอ้ไฟล์ตัวนี้นะครับออกมาก็คือ boot mgfw.efi เนี่ย ระหว่างที่เรา Copy อยู่นะครับผม แต่จริง ๆ เนี่ย ไอ้ตัว ไอ้ตัว partition แรกที่ ที่อยู่ใน ในบูตไอนะครับผมต้องทำต้องทำตรงนี้ก่อนเลย เราถึงจะเราถึงจะซ่อนนะครับ จริงๆ ต้องทำไอ้ตัวนี้ให้เสร็จก่อน แล้วแล้วแล้วเราถึงจะซ่อนจากนั้นก็ Copy ไอ้ตัวซอสเข้าตัวนี้นะครับ เมื่อสักครู่นี้ผมลืมไปว่าอ๋อมันเป็น Windows 7มันต้องคือ มันต้องทำด้วยนะครับ ไม่งั้นมันมันจะใช้ Dual Boot ไม่ได้ ให้เรา Copy ไปก่อนเลยนะครับผม ระหว่างที่ระหว่างที่รอมัน Copy อยู่เนี่ย ให้เราดึงไฟล์ตัวนั้นออกมาครับ ผม ดึงไฟล์ตัวนี้ออกมาครับ คลิกแล้วก็ลากมาวาง ลากมาวางเสร็จ จากนั้นก็เปลี่ยนชื่อนะครับ เปลี่ยนจากคำว่า boot mgfw เนี่ย เป็น boot x 6 4ครับผม boot x 6 4แล้วก็ คลิกขวานะครับผม ลิกขวาแล้วกดคัด กดคัดเสร็จแล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์ที่เขียนว่า boot ครับ b o t boot กด enter เข้าไป แล้วก็คลิกขวาวางนะครับ เสร็จแล้วนะครับผม ไอตัวโฟลเดอร์ boot ตัวเนี้ยเราจะเอาไปใส่ในไอตรง ไอตรงเนี้ยครับผม ตรงนี้แล้วก็เอาไปใส่ข้างในโฟลเดอร์ที่เขียนว่า EFI เสร็จแล้วมันถึงจะเป็น Dual Boot นะครับ ผม เสร็จแล้วจะเป็น Dual Boot ก็คือ boot ได้ทั้ง Legacy แล้วก็ EFI ครับผม ส่วนตรงนี้ที่มันกำลัง Copy อยู่ เนี่ย เดี๋ยวผมจะขอหยุดวิดีโอไว้นะครับ พอ Copy เสร็จแล้วเนี่ย ก็เดี๋ยวจะมาทำไปตัวโฟลเดอร์นี้ต่อ จากนั้นก็ เรา มาเทสบูตกันนะครับผมว่ามันบูตได้จริงไหมนะครับอันนี้ก็คือใกล้เสร็จแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวรอมแป๊บหนึ่งอ่าหลังหลังจาก หลังจากก็ปีเสร็จแล้วนะครับ ก็คือ หลังจาก Copy เสร็จแล้วเนี่ยเราจะดึงไดร์นี้ขึ้นมานะครับ ก็คือกดกดเลือกที่ drive ตรงนี้ partition ตรงนี้ แล้วก็กดที่ปุ่ม set access ตรงนี้ครับผม กดเข้าไป แล้วก็ไอตัวไฟล์ที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่ครับไฟล์เมื่อสักครู่ที่เรา copy มาแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้ เราก็จะ copy ไปทั้งโฟลเดอร์นะครับ ตรงนี้ผมขอเลือกเป็นคัดเลยก็คือย้ายไปเลยครับผม ก็มาที่แฟลชไดร์ของเราครับผม มาที่เมนูที่เขียนว่า ไม่ใช่ครับ มาที่โฟลเดอร์ที่เขียนว่า e ไปตรงนี้ จากนั้นก็กดวางครับผม คลิกขวาแล้วก็เลือกวางตรงนี้ อ่า ก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับ